พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน IoT แพลตฟอร์มสู้ภัยโควิด -19 การตรวจคัดกรอง โดยการวัดอุณหภูมิ มีข้อจำกัดหลายอย่างครับ นอกจากจะวัดได้ทีละคนแล้ว บางครั้งอุปกรณ์หรือระบบก็รวนเสียทั้งเวลาทั้งอารมณ์ ยิ่งในสถานที่ที่มีกลุ่มคนจำนวนมากก็ยิ่งยากไปใหญ่ แต่ตอนนี้สตาร์ทอัพไทยได้พัฒนาระบบที่ทั้งสะดวก รวดเร็ว แม่นยำมาใช้ตรวจคัดกรอง กลุ่มคนจำนวนมากได้แล้วครับ บริษัทแบคอนคอร์ปอเรชั่นจำกัด มีความเชี่ยวชาญด้าน IoT แพลตฟอร์ม และการสร้างแอปพลิเคชัน เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย ่ายได้พัฒนาระบบกล้องตรวจจับและสแกนใบหน้าคน มาใช้คัดกรองคนและบันทึกการคัดกรองอุณหภูมิ โดยระบบนี้มีจุดเด่นคือ สามารถตรวจคัดกรอง และแยกแยะใบหน้าได้ แม้จะใส่มาสก์อยู่ บริษัทได้เข้าร่วมโครงการซักเซสของสวทช ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการทั้งการออกบูธประชาสัมพันธ์ ทั้งในและต่างประเทศ บริษัทพัฒนาระบบคัดกรองสำหรับงานในชุมชนขึ้น และนำไปใช้เป็นระบบดูแลคัดกรอง ผู้เข้าร่วมงานตรุษจีนนครสวรรค์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานวันละเป็นหมื่นคน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาร่วมสนับสนุนสตาร์ทอัพไทย โดย สวทช 30 ปี สวทช พัฒนาประเทศก้าวไกล ด้วยงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000